เคเข้าครับผม เท่าไหร่ 80 บาทเคเข้าอีกแล้วครับ 80 บาทเหมือนเดิมครับผมประทัดไม่เข้าผมโอ้ยไม่เข้าไอ้ผมเลยทีนี้โอเคเข้า 12บาท ขาไม่รีบครับ ไปเรื่อยๆเคเข้าอีกแล้วครับ ยี่สิบสี่บาท เอาที่มันเยอะๆ บ้างได้ไหมเนี่ยได้มาหกโอ้โห ไม่เข้าว่าที่เสือเลยครับทุกคน โอ้โห คิวเข้าครับ เท่าไหร่16บาท วิแดดไปยิ้มได้ไปยิ้ม ไปยิ้มเท่าไหร่ เข้าไหมได้ไหม โอ้โหไม่เข้าครับ ทุกคนคิดว่าแปะเขาจะให้ผมแป๊ยิ้มเขาไม่ยอมให้ ไม่เข้าเลยทุกคนโอ้เเข้าสามร้อยผมลืมบอกผมเพิ่มเบ็ดมาสามร้อยแล้วนะครับ รีบเล่นไปหน่อยลืมบอกหูยสุดยอดครับทุกคนเร็ว960เลยให้ม่ได้แบบนี้ปรับเบ็ด300 แล้ว ผมไม่รอช้าหรอกอือ ไม่เข้าไว้ผมเลยเบ็ดสามร้อยเนี่ยอุ้ยเข้าแล้ว เท่าไหร่เนี่ย ได้เท่าไหร่ร้อยแปดสิบบาทโอ้ได้เคสองร้อยเอกับเคเข้าสามร้อยยี่สิบโอ้โหเหลือสี่พันแปะนอน แปะนอนเข้าเข้าให้ผมครับ ดูสิจะได้ไหมโอ้ยได้เท่าไหร่เนี่ย เท่าไหร่เออบิ๊กวิน สูงพันห้าครับผม ขึ้นมาเจ็ดพันสี่ครับโอ้เข้าอีกแล้ว เท่าไหร่ครับทุกคนเท่าไหร่ดูกันหูยนห้าครับผม เมกาวินครับทุกคน ให้มันได้แบบนี้ขึ้นมาหมื่นสองแล้วแม่ ได้กำไรอยู่ 2,000 ครับ เราไม่รอช้า กดเรื่อยๆครับผม ได้เคครับ ได้มา60 บาทอุ้ย แปะยิ้มเข้าครับ แปะยิ้ม แปะยิ้มให้ไม่ใช่ด้วยครับผม ได้เคครับ เนี่ยบิ๊กวินเท่าไหร่เนี่ยสองพันครับทุกคนโอ้ยให้มันได้แบบนี้สิแต่ไปยิ้มเนี่ยให้น้อยกว่าแป้นอนนะผมเข้าไหมเนี่ยได้ไปยิ้มอีกตัวนึงโอ้โหได้เท่าไหร่ได้สองพันหกครับ เพิ่มมาสองพันหกร้อยไปต่อครับทุกคนโอ้โหเข้าอีกแล้วรอบนี้เท่าไหร่ เท่าไหร่เนี่ย บิ๊กควินเท่าไหร่บิ๊กควินสองพันแปดครับทุกคน ขึ้นมาหมื่นหกแล้วครับ ตอนนี้ ยาวๆไปครับ กดต่อครับ ไม่รอช้าครับผม ได้คิวครับเท่าไหร่เอ่ยแปดสิบบาทโอ้ยแปะยิ้มอีกแล้วครับทุกคน เจ็ดร้อยหูได้เจ็ดร้อยเองครับหืมแปะนอนเข้าครับคราวนี้ แปะนอนเข้าครับโอ้ได้ประทัดครับผมพี่เสือแหมพี่เสือได้ดีจริงวันนี้แล้วเท่าไหร่เนี่ยบิ๊กวินบิ๊กวินโอ้โหเมกาวินเท่าไหร่ครับทุกคนอือหือหมือนหนึ่งแล้ว ซุปเปอร์เมกาวินครับหมื่นสามครับองหมื่นสามสี่ร้อยยี่สิบบาทโอ้โหซุปเปอร์เมกาวินแปะนอนให้ดีจริงๆโอ้เข้าอีกแล้ว เท่าไหร่เท่าไหร่เอ่ยบิ๊กวินสองพันหกครับทุกคนที่เสือดวงดีจริง ๆ วันนี้ อืเข้ามาหมื่นหกครับทุกคนกดต่อยสักหน่อยเผื่อจะขึ้นครับ ได้เชิดได้สิงโตเชิดครับสามร้อยยังไงต่อครับกดไปเรื่อยๆครับ อีกสักหน่อยเอาอีกสักหน่อยเข้าคิวคิวเข้าครับผมไปต่อครับเคเข้าครับ ยังเข้าอยู่ร้อยแปดสิบบาท อีกสักทีสองทีครับไปเรื่อยๆครับ คราวนี้ไม่เข้าเลยไว้ฮะ เข้ามา 480 ครับเคเข้าอีกแล้วครับผม 200 พอดีฝ่าครับ ต่อดีฝ่าต้องคิดต้องใจนะ ได้ไงไม่มา ญี่สุ่สิบบาท พอแล้วครับทุกคน ได้กำไรมาหมื่นหมื่นกว่าบาทแล้วได้กำไรตั้งหมื่นแปดพอแล้วครับ ถ้าชอบพี่เสือก็ฝากกดไลค์ กดติดตาม กดซับสไครต์ด้วยนะครับ เพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆ อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ พี่เสือลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ